สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีดิสันนะครับ วันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับพลันซ์ซอมบี้ฮีโร่นะครับวันนี้ผมจะไปเล่นพลันมิชชั่นต่อนะครับเรานะครับหลังจากที่ผมได้มาแล้วนะครับสำหรับเปิดมาแล้วนะครับสำหรับรูบี้เอ้ยไม่เพชรนะครับหนึ่งพันนะครับ ที่ครั้งก่อนเล่นซอมบี้ไปนะวันนี้ผมจะไปเล่นพลันต่อแล้วกันนะครับ เพราะว่าพลันผมก็เริ่มเก่งแล้วผมจะเล่นได้ครบอีกด่านสองด่านนี้แหละนะครับครับไปเลยนะครับเราดูเสียงนะครับพอดีไหมน่าจะพอดีเท่านี้แหละครับ Storm d a แ e Factory นะครับ จัดการเลย ไอโรงงานของพวกมันนะโรงงานชั่วร้ายนะครับโอเคนะครับ โอเค ลุยนะครับ เจอแซดแม็กนะครับ น่าสู้ได้นะครับว่าผมเริ่มเริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับ แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องโล่เลยนะตอนนี้เริ่มรู้ละ เรื่องโล่คืออะไรนะครับโอเคมันทำอะไรได้ เคนะครับ เยี่ยมมากนะครับ โอ้ เยี่ยมมากเลยนะครับ เราส่งเห็ดไปเล่นซะก่อนนะครับ โอเคเลยนะครับ ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย น่าจะเหลือไว้ป้องกันนะ ให้มันตีไปเถอะทีละหนึ่งนะที่จริงนะ โอ้โห ไม่ค่อยคุ้มเลยไม่เป็นไรครับก็ไม่ต่างกันมากหรอกครับ มันมา ปล่อยมันมาเถอะครับ เราก็เล่นสายนี้ไปนะครับ เออนี่นะครับศัตรูมันจะโดนไหมเนี่ย ดู 3 ดาเมจนะครับ ทีเดียวตายนะครับเราจะเอาแอนติฮีโร่ลงดิ เอาแอนติฮีโร่ลงดีกว่านะครับข่าวหน้าให้อัดมันนะครับคุ้มกว่านะครับเรามีให้แอนติฮีโร่จัดไปครับ ตัวนี้นะครับโห สุดยอดมากตัวนี้ โอเค โอ้โหสามดาเมจต้องเอามันละนะครับโอ้ยเอาตัวไหนดีวะ มันตีสี่เลยนะครับ อย่างแรงนะครับ มหาแรงเลยนะครับเราก็จะไปกำจัดมันทีละตัว ทีละตัวนะครับ เสียดาย เลยไม่มีตัวตีอาร์เมอร์เลยนะครับ ไปไปต่อนะครับไปว่ากันโหตัวนี้ก็เหมือนกัน โอเคนะครับ อมตะนะครับสำหรับเทิร์นนี้นะครับ นั่นเองนะครับ โอ้เยี่ยมยอดมากนะครับ เยี่ยมยอดมากนะครับเพราะผมชอบของนี้แหละนะครับ อันนี้คือท่าไม้ตายของมันเลยนะ มันดีมากนะครับ เพราะว่ามันได้พาทีเพิ่มนั่นเองนะครับ โอเคนะครับ ำหรับรอบนี้แน่นอนแหละนะผมก็จะ โอเคนะประมาณนี้นะครับ ตีบักนี่ก่อนนะครับ ตีบักไหนดี โอเคนะตีบักนี่ก่อนนะครับโอเคนะเอาลงทีละตัวนะครับ เราไม่ต้องรีบมากนะครับ โอ้โหสู้มันได้ไหมเนี่ยโอ้โห จะสู้มันได้ไหมเนี่ย โอเค ตายหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับผม ลำบากแล้วไหมล่ะ ลำบากแล้วไหมล่ะผม เอาตัวตีทะลุมันก่อนแหละนะครับ เพราะว่า คิดว่าอย่างน้อยก็ยังก็ยังดีที่ตีทะลุไปนะครับ โอเค ค่อยว่ากันนะครับ โห ตัวนี้ ตีหกเลยนะครับ โห อย่างแรงนะครับ แรงมากด้วยนะครับ บ้าไปแล้วนะครับ ตอนนี้ไอ้พวกนี้ มันบ้าไปแล้วนะครับ แน่นอนนะผมต้องลงตัวมากันก่อนนะครับ กันไอ้ตัวเนี้ยนะครับเพราะมันตีมหาแรงเลยครับสัตไปนะครับเราต้องฆ่าแบบโลปอมให้ได้นะครับ วิ่งตีเข้าไปเจ็ดนะครับ น่าจะฆ่ามันได้เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยตัว แอนติฮีโร่นะครับเราฮีโร่ต้องสี่ว่ะโอเคนะครับ มันตีที่สองไปนะครับ เราก็รอฮิวตีมันสามเราก็ฮิวหนึ่งนะครับคุ้มอยู่แล้วนะครับลบสองลบสองนะครับ โอ้สบายเลยแบบนี้ก็ ใส่ตัวนี้ไปเลยสิตายเลยนะครับเมื่อกี้มันตีหรือยังวะมันตีไปแล้วนะครับ แต่ไม่เป็นไรฆ่ามาเถอะนะครับ เอามันให้หมดนะพวกนี้นะครับ ลียร์นะครับ โอเคนะครับรอบนี้จะได้การแล้วนะครับ โอเคโอเคไหมอ ตีสองนะครับ เราตีมันแรงกว่านะฟิงมาแล้วนะครับที่มันจะเพย์ทริคอะไรกับผมนะครับ ตายแล้วมั้งเนี่ย มีโล่พอดี โอ้โหดีนะ โอ้โหเกลี้ยงเลยบ้าจริงๆโหดีเรามีฮิวนะ ว่าจริง ๆนะครับโอเคตัวนึงเกาะโอ้เสียดายวะเสียดายนี้มากมากเลยนะครับทำสี่ดาเมจไปทำลายไปก่อนนะครับ เรา ค่อยว่ากันที่หลัง โอ้โหไม่มีตัวจะตีมาละเหลือแค่นี้แหละนะครับ เอาเต็มที่ได้แค่นี้แหละนะครับไปนะครับ ค่อยเปลี่ยนตัวนะครับ โอ้โหไม่เป็นไรนะครับยังมีฮิวนะครับยังมีฮิวนะครับสู้กับมันแบบ อืมากเลยนะครับ ทำไมมีแต่ทริคมาวะ โอเคผมก็ผ่านนะครับตุ้มสาม ดอกสุดท้ายนะครับ ดอกต่อไปนะครับ ดูมันจะตัวอะไรลงมาแบบผมนะครับก็ไม่มีไม่ไม่ไม่ยอมอะไรลงมาเลย โอเคมา เอาจริงทำสามดาเมจก็ชนะแล้วดิชนะ yes โอ้โห ไม่เสี่ยงดีกว่านะแต่มันเพย์ทริกเนี่ยมันพลิกได้นะครับเราไม่เสี่ยงพลันส์วินเรียบร้อยนะครับเรานะครับสำหรับด่านนี้นะครับ ก็ไม่ยากมากนะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นลีกนะครับ รอบหนึ่งนะครับ เหมือนปกตินะครับเดี๋ยวใช้ smash win แล้วนะครับ ต้องใช้ smash เล่นแล้วนะครับ ผมจะได้มี โอ้ได้มาเพชรนะครับ new quest นะครับ มีเฟสมาเรื่อย ๆ นั่นแหละ ไปดูเควสได้นะ เราไปดูเควส ได้นะว่ามีอะไรมั่งเมื่อกี้มีเควสธรรมดา กับฮีโร่เควสนะครับ แล้วก็เควสธรรมดา มันจะมาตลอดครับตอนฮีโร่เควสนี่มันน่าจะแบบจบจบอันสุดท้ายแล้วมันก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็จะเล่นสมัชนะครับในการเล่นแ b เทอร์ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับลุยกันเลยนะครับ เจอกันนะครับเรา ไม่รู้ผมจะสู้ได้หรือเปล่านะต้องลองนะครับอืมโอ้ โอ้ ดีทุกตัวนะครับไปลุยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ซัพพอร์ต ตัวสปอร์ตนะครับ ตัวนี้เป็นอีกตัวนี้เป็นตัวที่ซัพพอร์ตตัวเพชรนะครับอันนี้ทำอะไรได้ ฮิวฮีโร่หกนะค่อยหิวตอนตอนลำบากนะครับค่อยหิวนะไม่มีอะไรจะลงนะครับโอ้โหสตูเลเวลยี่สิบอ่ะมันต้องเทพแน่ๆเลยนะได้มาละหมานะครับด็อกวอล์กเกอร์นะยังไม่ลงอะไรนะครับ้มันตีไปก่อนนะเพชรโอ้โห มันไม่ลงอะไรเลยเว้ย จะลงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมันเริ่มมาเล่นแล้วนะครับ เราต้องเล่นมันมั่งนะครับ ยังไม่มีอะไรเล่นนะครับเออเจ็บโดนไปสองนะครับโอเคนะครับ แบบนี้ จะเป็นเพชรหรือเปล่านะครับเห็นนะครับ ลงสองตัวนะครับ ตัวแรกคือตัวนี้นะครับ ตัวที่สองก็คือตัวนี้นะเป็นเพชรนะครับเรานี่นะครับมายังครับยังไม่รีบนะครับ เอาสิ าบวกสองแล้วแกเอาเลย คิดว่ากลัวไหม กลัวนะจะยมเล่นเยตินะ โอ้โห มันเข้าเหมือนกันเว้ย โอ้ แม่เจ้าอู้แม่เจ้า ค่อยว่ากันนะ ตีไปก่อนนะครับ โอ้โห สายคอมโบหายเลยนะครับ นะครับเรายังมีเยอะนะครับเฮ้ยเฮ้ย ต้องหาตัวที่ตีสามไปฆ่ามัน ตัวไหนตีสามมั้งไม่มีทั้งตัวเลยที่ตีสาม บ้าจริงไปดูทริคนี้ก่อนนะครับ โอเคนะ ผมก็จะตียนไปเรื่อยๆก่อนนะครับ จัดไปครับกดครับไป โอเคนะครับ โอเค มันองฟรีสเ้านะครับ โอ้เพราะตัวนี้แน่ ๆ เลยนะครับว้าตัวนี้แหละ ตัวหลักเลย ต้องฆ่ามันจริงๆ แล้วทำไมเราโอ้เราลงในนั้นไปนะครับใช้ไม่ได้เลยเครียดเครียดมาผิดทางมากๆนะครับ เรา มาผิดทางมากๆนะผม ผมรู้สึกได้เลยว่าผมมาผิดทางมากต้องฆ่ามันนะต้องฆ่ามันนะครับเฮ้ยเป็นเดบิวต์ ก็น่าจะเอาตัวนี้ไปตีตัวนี้แหละนะครับ ตัวนี้ก็ไปตีตัวนี้แล้วกันละนะครับเอ้ยไม่เอาตีตัวนี้ดีกว่า โอ้ไม่พอนะครับ ของไม่พอโอ้เสียดายเสียดายมากนะผิดทางมากเลย ยังผิดทางอยู่นะผมยังผิดทางอยู่นะครับ ดู แต่ละตัวของมันไอ้นี่ยิงสองรอบนะครับรีพีเตอร์นะ โอ้โห หไอ้นี่ยิงสองรอบนะครับ บ้าจริงนะแล้วผจะลดทำไมตัวนี้ได้ที่จะลดตัวนี้ถ้ามันนะเราค่อยว่ากัน น่าจะอยู่ถึงเทินหน้าหรอกครับโอ้ยิงแบบแรงมากนะโอ้ถึงอยู่ไม่ถึงเทินหน้าเลยแบบนี้โอ้ตายตายตายตายเลยโอ้ รถติดตัวด้วยทุกอย่างผิดหมดเลยนะครับแม่ แต่เพิ่งผมเพิ่งรู้ว่ากรีนชาโดมันก็เก่งกันนะ ไม่นึกว่ามันจะแบบเก่งขนาดนี้นะครับเจยไม่เป็นไรนะครับ เราก็ยังประสบการณ์ต่ำอยู่นะครับ เรานะครับก็ไว้คราวหน้านะครับ เจอกันอีกครั้งนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video กับผมกระดิ่งดิสันเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน